Thank you. ในหัวข้อที่ 4 แล้วนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ได้รับนะคะ จากธงโภชนาการของผู้สูงอายุนะคะ ก็จะกำหนดเอาไว้ว่า สารอาหารที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับมีดังนี้ หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่นมถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกาย เนื้อปลาจะเหมาะสมมากสำหรับผู้สูงอายุ เพราะย่อยง่าย ไข่ไก่หรือไข่เป็ดควรต้มให้สุกนะคะ นมพร่องมันเนยเป็นอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีน ถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง และมีราคาถูก ใช้แทนอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้ เช่น เต้าหู้โปรตีนเกษตร เป็นต้น หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน สารอาหารหมู่นี้ เป็นอาหารที่ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปนะคะ หมู่ที่ 3 ผักต่างๆ ผักเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุอยู่สูง ผู้สูงอายุควรจะเลือกรับประทานผักหลายชนิดสลับกันไป ควรจะต้มหรือนึ่งจนสุกไม่ควรบริโภคผักดิบ เพราะ ย่อยยากและทำให้ท้องอืดได้นะคะ หมู่ที่ 4 ผลไม้ ผู้สูงอายุสามารถกินผลไม้ได้ทุกชนิด ควรกินผลไม้ทุกวันเพื่อให้ได้วิตามินซี และเส้นใยอาหาร ควรเลือกผลไม้ที่มีเนื้อนุ่ม เขียวง่าย ได้แก่มะละกอสุกหรือกล้วยหรือส้มนะคะ หมู่ที่ 5 ไขมัน น้ำมันพืช ควรใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารอย่างเช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันจากสัตว์ และน้ำมันพืชบางชนิดอย่างเช่น น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวหนังไก่ หนังหมูและไข่แดงนะคะสำหรับในตารางปริมาณอาหารสำหรับ ในตารางปริมาณอาหารที่แนะนำให้บริโภคใน 1 วันสำหรับผู้สูงอายุนะคะ ก็จะมีในเรื่องของชนิดของอาหารต่างๆนะคะ ปริมาณต่อวันและข้อเสนอแนะนะคะที่กำหนดเอาไว้มีอะไรบ้างนะคะ ในชนิดของอาหารอันแรกนะคะก็คือเนื้อสัตว์ ไก่ หมู เนื้อนะคะปริมาณต่อวันก็คือ 120ถึง160 กรัม นะคะนมนะคะ250มิลลิลิตร หรือ 1 แก้วนะคะ ไข่ 1 ฟองต่อวันนะคะ หรือ3-4ฟองต่อสัปดาห์นะคะ ข้าว แป้งเผือกและมันนะคะ ต่อวันควรจะได้รับ3-4ถ้วย หรือถ้าคิดเป็นมื้อก็คือข้าวสุกมื้อละ2ทัพพีนะคะ ค่ะสำหรับผักใบเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสด หรือต้มนะคะควรจะได้รับ1ถ้วยต่อวันนะคะ ก็อย่างเช่นตำลึงคะน้าหรือผักบุ้งนะคะส่วนส่วนผักสีเหลืองนะคะก็คือจะได้รับอยู่ที่1งครั้งต่อวันนะคะ ก็อย่างเช่น พวกฟักทองมะเขือเทศแครอทนะคะสส่วนผลไม้สุกนะคะ เช่นเดียวกันนะคะคือต่อวันควรจะได้รับ1งครั้งนะคะ งดผลไม้รสหวานจัด อย่างเช่น ทุเรียน ขนุน ลำไยองุ่นนะคะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการเกินนะคะ อันสุดท้ายก็คือในส่วนของไขมันและน้ำมันพืช ต่อวันที่ควรจะได้รับก็คือ 2 ช้อนโต๊ะนะคะ งดเว้นน้ำมันจากสัตว์หรือเนยนะคะ